said to me. off your shoulder ทุกคนนะครับผมขอบคุณที่ตั้งใจอยู่โลก One two ฉันเคยคือพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหากในวันที่ฉันลลงอยู่ ใจที่ยิ่งใหญ่ ไม่ลืมได้เลย ขอบคุณที่รักกัน ขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉัน ในวันที่ปัญหา 啊，我。代表。 ตอนแรกก็จะให้น้องมุกขอบคุณ แตกแตกแล้วจ้าเอาตั้งหนึ่งปั๊บอ่า